แน่ใจรักว่าเขาคือคนที่ใช่ แน่ใจรักว่าเขานั้นรักเธอจริง แน่ใจรักว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่ง หากมันเป็นความจริงไม่เห็นจะต้องวุ่นวายใจ แน่ใจรัก ว่าเขาเป็นคนเชื่อได้แน่ใจรอ ว่าเขารักเดียวใจเดียว แน่ใจรอ ว่าเขาไม่เคยของเดียว และมีเธอคนเดียว ไม่เคยนอกใจใคร ไกล ฉันเอง แน่ใจเหรอว่าเพื่อนที่เธอไว้ใจ แน่ใจเหรอว่าเชื่อใจได้ทุกอย่าง แน่ใจเหรอที่เธอไม่เคยรู้วัง เพื่อนจะแทนข้างหลัง ให้เธอเจ็บปวดใจถ้าอย่างนั้นที่เขานั้นหายไป ในคืนนั้นที่เธอต้องกลุ้มใจ เธอรู้ไหมว่าเขาแอบมาหาใคร บอกเอาไว้ให้เธอเตรียมใจก่อน ก่อนจะโดนความจริง ใช่อื่นไกล ที่จริงแล้วที่เขานั้นหายไป ในคืนนั้นที่เธอต้องกลุ้มใจ ะโดนความจริงทิ่มแทงใจ เขานั้นไม่ใช่ใคร คนคนนั้นไม่ใช่อื่นไกล ฉันเอง